นะคะแบ่งเป็นกี่ประเภทคะจานหวายอ๋อสายการบินนะคะโดยทั่วไปนะคะ แบ่งด้วยกันเป็น 3 ประเภทด้วยกันนะคะ คือ่1 พรีเมียมแอร์ไลน์นะคะ หรือสายการบินฟูลเซอร์วิสค่ะแอร์ไลน์นะคะ คือสายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบค่ะ อาจารย์สายเต็มแบบไหนอะเต็มเต็มแบบตุ่มๆไหมคะอาจารย์หวายคะ ก็แบบแน่นๆนะคะ ก็คือเราจะแบ่งด้วยกันเป็น 3 ระดับนะคะ คือ 1 ชั้น 1 ค่ะชั้น 1 ก็คือ first class นะคะ ชั้น 2 ก็คือ business ใช่ค่ะ business class ลชั้นที่3อะคะชั้นที่3 ก็คือ economy class ค่ะคือชั้นประหยัดประหยัดนี่ก็คือ ถ้าเกิดเป็นสายการบินฟูลเซอร์วิสนะคะ เขาบริการทุกอย่างแต่เพียงแค่ที่นั่งอาจจะชิดกันนิดนึง แคบกันหน่อยแบบต้องมีสีสีใส่ไข่อะไรกันอย่างนี้นิดนิดๆเดียวเลยจานโอ้นะคะ แต่ถ้าธุรกิจนี่คือนั่งสบายเออเออ่ากเลยใช่ไหมใค่ะ นอนเลยค่ะร้ร้ออยยแปแปดด first class นะคะมันจะเป็นนี่มันมีคลิปนะคะอาจารย์เอ่อ first class ค่ะ ล่าสุดสายการบิน เอ่อเอมิเรตค่ะเขาแบบว่าทำห้องนะคะแบบ ปิดเหมือนโรงแรมเลยค่ะ บนเครื่องบิน อ๋อ คือแยกเลยมีห้องน้ำในตัวไม่ไม่มีห้องน้ำค่ะ ยังยังไม่ถึงขนาดค่ะยังยังยังค่ะยังค่ะ ก็คือเป็นห้องนอนเลยหรือเปล่าอย่างนั้น ใช่ไหมค่ะ แบบเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เหมือนโรงแรมเลย ปิดข้างบน ไม่มีใครโผล่มาเห็นเราเลย ค่ะ เป็นแบบปกปิดนะคะ ใช่ค่ะดีมาก แล้วแบบที่สองนะคะอาจารย์ อย่าลืมนะคะ เพราะว่าพวกเราใช้บริการกันเยอะค่ะ อันนี้ค่ะอะไรคะสายการบินต้นทุนต่ำนั่นเองค่ะ ระดับเราก็คงโลคอสค่ะอาจารย์หวยค่ะ สายการบินที่มีราคาตั๋วถูกค่ะ ถูกแล้วแต่ว่าเราจะไม่มีอออาหารเครื่องดื่ม กระเป๋าก็ต้องแหกกันแหกหอบกันเอาเองูกตายขอโทษค่ะ แหกเขาต้องหอบกันเอาเองนะคะอาจารย์แต่หอบได้ไม่เกินเท่าไหร่คะอาจารย์ หวายนี่ใส่จำไม่ได้เหมือนกันอ๋อล่าสุดค่ะ ที่เพิ่งไปขึ้นมานะคะ ก็คือถ้าขึ้นบนเครื่องบินใช่ไหมคะห้ามเกิน 7 กิโลกรัมเจ็ดกิโลนะคะใช่ค่ะ แล้วก็ถ้าแต่ถ้าโหลดนี้ต้องเสียเงินด้วยนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะเสียเงิน อยู่ประมาณถ้าเราแอดเข้าไปในตั๋วนี่อยู่ประมาณ 3 4 0 0เนาะอาจารย์เนาะก็ไม่แพงนะคะโอเค องนะคะแล้วถ้าเอ็กซ์ต้าล่ะคะ อาจารย์หน้าเช็คอินเลยอย่างเงี้ยค่ะเคยเจอค่ะเ900 บาทค่ะเก้าร้อยโอ้โหอาจารย์สายไหนคะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะ 900 บาทค่ะโอเคนะคะแล้วแล้วเราเราถ้าเราไม่อยากจ่ายเราจะทำยังไงคะอาจารย์ถ้าเราไม่อยากจ่ายก็เอาออกค่ะของพวกนั้นออกโอเคค่ะ แล้วแบบที่สามะคะอาจารย์ว่า แบบที่3นะคะคือ สายการบินแบบเช่าเหมาลำค่ะ ก็คือเป็นสายการบินที่บริการเช่าเหมาลำโดย ไม่มีการบินแบบประจำซึ่งบางสายนะคะมีเครื่องบินเช่าเหมาลำที่จัดที่นั่งเฉพาะชั้นประหยัดอย่างเดียว บางสายก็อาจจะแบบจัดที่นั่งเฉพาะชั้นธุรกิจอย่างเดียวก็มีนะคะก็ที่เขาเรียกว่าเป็นเอ่อ private jet อะไรอันนั้นก็ด้วยค่ะรวมรวมอยู่ด้วยค่ะว private มี jet ไหมคะที่แบบว่าเป็นแท็กซี่แอร์คราฟแล้วแบบโบกโบกโบกอ่ะเหมือนแท็กซี่อย่างเงี้ยมีไหมอาจาไม่รย์ค่ะไม่มีค่ะไม่มีหรอกค่ะคิดว่ามันโบกโบกไปตรงอไหนาก็ได้ตอาจจะมีก็ได้นะคะ แบบนี้ถ้ามีก็ดีนะคะ ต่อไปนี้เราก็จะไม่ต้องทนรถติดแล้วใช่สะดวกสบายกว่าเดิมเลยค่ะ สามารถโบกเครื่องบินขึ้นเครื่องได้เล ้เลยไปตรงไหนก็ได้ใกล้ด้วยใช่ค่ะ